การเคลื่อนไหวของ Coworking นั้น มีการเติบโตอย่างชัดเจนทำให้มี Coworking Space มากขึ้น และหลากหลายกว่าเดิม เราเริ่มเห็นจากการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยน Coworking Space ส่วนทิศทางสำหรับอนาคตเกิดขึ้นอย่างไรกันบ้าง ไปชมกันเลยครับ อะไรที่เป็นตัวบ่อเกิดของของการเจริญเติบโตของของ co-working space ในในประเทศไทย เมื่อกี้เราเห็นของที่อเมริกาไปแล้วมันหนึ่งในนั้นก็คือจริง ๆ คือตัวซับไพรม์เลยนะครับ ผมคิดว่าในในสิ่งที่เป็นตัว drive ไทย co-working space เทรนให้ให้มันให้มันกลายเป็นเทรนที่ หรือการเจริญเติบโตของของตลาดนี้ให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคือหนึ่งเลยคือกลุ่มของ Tech Startup Community ในเมืองไทย ถ้ามองตั้งแต่ปี 2012 ถึงปี 2016 ถึงตอนนี้เนี่ยครับคือจำนวนสตาร์ทอัพในไทยเพิ่มขึ้นเยอะมากคุณภาพก็เยอะขึ้น แล้วก็ไม่ว่าจะมาถึงต้นปี 2016 ซึ่งมีงาน อย่างอย่าง Thailand Startup Expo อนี้ซึ่งมีทั้งทางรัฐเขาเข้ามาสนับสนุนหรือเข้ามาเริ่มเริ่มมามา drive ด้วย แล้วก็หรืองานที่เพิ่งผ่านไปหยกหยกเทคซอซึ่งมันโชว์ให้เห็นว่าในประเทศเราเนี่ย คือดีแมนของสตาร์ทอัพหรือกลุ่มใหม่ ๆ ในในในคนที่อยากจะลงมาทำธุรกิจสตาร์ทอัพมันโตขึ้นเยอะมากนะครับออพอมีพอมีสตาร์ทอัพเยอะขึ้น co-working space เนี่ยเป็นเหมือนเป็น complementary goods เลยเป็น complementary product มันโตมาพร้อมกันอย่างหนึ่งโตอย่างหนึ่งก็มาด้วย ไม่ว่าจะเป็น adoption rate ไม่ว่าจะเป็นการที่มองว่า co-working ไม่ใช่สิ่งที่แปลกใหม่ต่อไป ไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยออทำแล้วมันจะทำแล้วจะไม่ได้เงินหรือยังไงนะครับ หรือเอ้ยอันนี้มันเป็น co-working space คืออะไรจะเริ่มคำถามพวกนี้น้อยลงไปเยอะช่วงแรกๆที่ Launchpad เปิดออกมาเนี่ยครับคือ ต้องยอมรับว่ามีเยอะมากคนที่ถามของเราเฮ้ยอะไรคือ co-working space ไม่มีคนรู้จัก พอไม่มีคนรู้จักเนี่ยว่าอะไรคือ co-working space แล้วเราบอกว่า product สิ่งที่เราขายคือ co-working space เนี่ยคือเท่ากับว่าเราต้องขายแบรนด์เรา2ที่ตั้งแต่อย่างแรกคือต้องขายตัวแบรนด์ Launchpad เองอย่างที่ 2 ต้องขายคอนเซปต์ด้วยว่าอะไรคือ co-working space พอเราต้องขาย2อย่างพร้อมกันเนี่ยเท่ากับว่าต้องทำ marketing 2ครั้ง ต้องทำ branding 2จุดอันนี้เนี่ยเลย ความ barrier to adaptation เนี่ย หรืออุปสรรคที่ทำให้คนเขาอยากจะมาลองเนี่ยมามา มาดูว่าอะไรคือ co-working co-working หรือเข้าใจคอนเซปต์นี้เนี่ย ก็มันจะยิ่งสูงขึ้นไปด้วย เพราะถ้าคนไม่ไม่เข้าใจคอนเซปต์ แต่พอมีคอนเซปต์ของ Startup เข้ามามี co-working space โตมาด้วย ช่วงนี้ต้องยอมรับว่าการเจริญเติบโตของ co-working space ในไทย ผมคิดว่าตลาดยังจะยังไงยังจะขยายขึ้นแน่นอน เพราะว่า เป็นมาจากตัวของจำนวนของทคสตาร์ทอัพเลยแล้วก็ความเปิด Open Minded ของกลุ่มคนในประเทศไทยมากขึ้นเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ๆนะครับเมื่อกี้ได้ได้ได้ได้พูดไปบ้างเกี่ยวกับตัว government support หรือมีการ support จากทางภาครัฐมากขึ้นเกี่ยวกับด้านธุรกิจดิจิทัลแล้วก็ในสตาร์ทอัพเองนี้ก็เป็นส่วนช่วยแน่ๆนะครับ อีกอย่างหนึ่งเลยคือ คือเป็น upcoming trend ของของ Gen Y แล้วก็ Millennials นะครับ อันนี้นี่รวมไปถึงกลุ่มคนทำงานฟรีแลนซ์ด้วย คือรวมๆกันเนี่ย สองสองข้อนี้มันเป็นเเกี่ยวกับ ผมคิดว่าเป็นชิฟในการเทรนด์หรือ behavior ของการทำงานของคนเลย คือถ้าเทียบกับรุ่น baby boomer หรือประมาณ รุ่นรุ่นรุ่นรุ่นเก่าพ่อพ่อแม่แม่นะตอนนี้นะครับก็จะมองได้ว่าคือกลุ่มนั้นเนี่ยจะไม่ได้จะไม่ได้มีคนอยากจะออกมาทำฟรีแลนซ์มากขึ้นเป็นกลุ่มที่ยังหาความมั่นคงอยู่ ต้องการความมั่นคงในในชีวิตต้องการความมั่นคงในด้านการงาน มาก่อนทุกอย่างเลย จริงๆแล้วคอมเมที่หรือว่าออกมาทำงานฟรีแลนซ์แล้วเราไม่ได้ไม่ได้มีความมั่นคงที่ผูกติดกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็น เป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูง ไม่ใช่เสี่ยงสิ่งที่ดี แต่ว่าพอมาถึงเทรนด์ของช่วงนี้เนี่ย มันเริ่มเปลี่ยนละเจน Y แล้วก็เมเลเนียลเนี่ย เริ่มออกมาทำงานฟรีแลนซ์มากขึ้น เริ่มทำงาน work from home มากขึ้น กระแสดิจิทัลเทคโนโลยีใหม่ๆ เริ่มทำให้การติดต่อมันดีขึ้นโดยจริงๆ ไม่ต้องเข้ามาออฟฟิศทำงานก็ได้ งานใหม่ๆ เช่นโปรแกรมเมอร์หรือว่าเป็นกราฟิกดีไซเนอร์หรืออะไรที่จริง ไม่ไม่จำเป็นต้องเข้ามาทำที่ออฟฟิศก็ได้ รับงานไปเป็นทัสทัสก็สามารถทำ deliver ได้ แล้วก็ให้ได้รับเงินเข้ามาเป็นเป็นเป็นเป็นก้อนได้ถ้าฝีมือเราดีพอ ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเทรนที่ที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งในในสหรัฐเลยนะครับ ในไทยเนี่ยไม่ได้มีการทำสต๊าดี้ที่ชัดเจน แต่ว่าถ้าดูในในสหรัฐอเมริกาปุ๊บเทรนเขาบอกว่าช่วงนี้ที่ที่รัฐเขาทางทางกอมเมนต์ของ ของอเมริกาเขาบอกมานะครับเขาบอกว่าประมาณ 34%เนี่ย เป็นเป็นฟรีแลนเซอร์หมดเลยคนที่ทำคนที่ทำงานในในจาก employment ทั้งหมดในในอเมริกานะครับแต่แต่ว่าพอพอมาใน ถ้าเป็น study ของกลุ่มที่ไม่ใช่ government หรือหรือทางภาครัฐของที่อเมริกาเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าจำนวนฟรีแลนซ์ในอเมริกานี่มีมากถึงส4เกิน 45%นะครับซึ่งเป็นเป็นจำนวนที่ที่เยอะเยอะมากๆนะครับก็เป็นอะไรเราก็เป็นอะไรที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วย เพราะว่าคาดว่าน่าจะมาจากวิธีการทำงานแบบใหม่ คนที่ต้องการ flexibility มากขึ้นคิดว่างานมันสามารถทำได้จากหลายที่มากขึ้น พวกนี้ก็ก็เป็นเทรนด์ใหม่ที่เกิดขึ้นมา แล้วถ้าเกิดฟรีแลนซ์เกิดขึ้นมาแล้วมันเอฟเฟกต์ยังไงกับตัวของโคเวิร์กิ่งส่วนใหญ่ฟรีแลนเซอร์ก็ต้องหาสถานที่ทำงานเขาทำนะเนี่ย ก็จะมี 3-4 ที่เท่านั้นที่เขาเลือกในการทำงานนะครับ คาเฟ่ทำที่บ้านบางคนอาจจะไปทำในสวน แล้วก็โคเวิ c o ิ่งสามสี่ที่ อย่างเงี้ยครับแบบพอโคเว w ร์กิ่งเป็นหนึ่งในช้อยส์เราก็คิดว่าเป็นช้อยส์หลักที่ตอบโจทย์ มากกว่าการทำงานที่บ้านแล้วก็การทำงานในร้านกาแฟหรือในสวนด้วยเพราะมี Wi-Fi นะครับก็เลยเลยเป็นหนึ่งในในในจุด drive ทำให้การเจริญเติบโตของ Bitman สำหรับ co-working space เพิ่มมากขึ้น นอกจากการเติบโตที่รวดเร็วของ co-working space ในประเทศไทยแล้ว ผู้สร้าง space ยังสามารถขยายให้บริการของตนเอง หาทำเลและรูปแบบใหม่ ๆ